Hello, lovely learners. สวัสดีครับ สัปดาห์นี้เป็นการเริ่มเรียนกันเป็นสัปดาห์แรกนะครับ ผู้สอนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เรียนจะได้รับประโยชน์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในชีวิตประจำวันของทุกท่านท่านได้นะครับ บทเรียนนี้เราจะเริ่มเรียนเกี่ยวกับเรื่องราวของ phonetics หรือสัตศาสตร์นะครับ ซึ่งเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับที่มาของเสียง สัญลักษณ์ที่ใช้แทนเสียงสระและพยัญชนะ รวมทั้งวิธีการออกเสียงที่ถูกต้อง หลังจากที่ท่านได้ศึกษาบทนี้ไปแล้ว ขอให้ท่านได้นำไปฝึกเพื่อเพิ่มความชำนาญนะครับ เรามาเริ่มเนื้อหากันเลยนะครับ โดยเริ่มจากหัวข้อแรกของวันนี้คือเรื่องราวของอวัยวะที่ใช้ในการพูด ภาษาอังกฤษเรียกว่า organs of speech อวัยวะเหล่านี้สามารถแบ่งออกตามหน้าที่ได้ 3 ระบบด้วยกันนะครับดังต่อไปนี้นะครับ 1. ระบบหายใจ เรียกว่า respiratory system ระบบที่ 2 ระบบการเกิดเสียง phonatory system และระบบที่ 3 คือระบบการเปล่งเสียง articulatory system อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบหายใจ หรือ respiratory system ซึ่งประกอบไปด้วยอวัยวะที่เรียกว่าปอดนะครับ ภาษาอังกฤษคือ lung ระบังลม diaphragm หลอดลม windpipe หลอดคอ throat ช่องคอช่องปากนะครับ oral cavity และช่องจมูก nasal cavity กระบวนการหายใจเข้าออกก็จะผ่านระบบนี้นะครับ ต่อไปเป็นระบบการเกิดเสียง หรือที่เรียกว่า phonatory system ระบบนี้จะมีกล่องเสียงนะครับ ที่เรียกว่า larynx เป็นอวัยวะที่สำคัญนะครับ ดังในภาพที่เห็นนะครับ ครับและกล่องเสียง larynx หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า voice box เรียกกันทั่วไปว่าลูกกระเดือก ตรงนี้นะครับ ภาษาอังกฤษเรียกลูกกระเดือกว่า Adam's apple ซึ่งสิ่งนี้ตั้งอยู่ทางด้านบนของท่อลม ลมที่ออกมาจากปอด จะต้องผ่านทางหลอดลมและกล่องเสียง และในกล่องเสียงนี้จะมีแผ่นกล้ามเนื้อที่อยู่เป็นคู่นะฮะคล้ายกับริมฝีปาก ซึ่งเราเรียกว่าเส้นเสียง ภาษาอังกฤษเรียกว่า vocal folds หรือ vocal cords แล้วก็เส้นเสียงคู่นี้นะครับ จะวางในแนวนอนจากด้านหน้าไปด้านหลัง ด้านหน้าจะติดกัน ส่วนด้านหลังสามารถแยกออกจากกันได้ ดังนั้นเมื่อแยกออกจากกันช่องที่เกิดจากการเปิดของสายเสียงชิ้นนี้นะครับ เราเรียกว่า ช่องระหว่างเส้นเสียง ภาษาอังกฤษเรียกช่องนี้ว่า glottis ก็อย่างที่เห็นในภาพเนี่ยนะครับ ครับ และเมื่อเราเปล่งเสียงออกบางเสียงออกมานะครับ เส้นเสียงก็จะแยกออกจากกันทำให้ช่องเส้นเสียงเปิดออกเสียงที่เกิดจากเส้นเสียงที่เปิดกว้างนี้ เราเรียกว่าเสียงไร้เสียง หรือเสียงอะโคสะ voiceless sound หรือจะเรียกว่าเสียงลมหายใจก็ได้นะครับ b r e a t h sounds เนื่องจากตำแหน่งของอช่องสายเสียงอยู่ตรงกับตำแหน่งเดียวกันกับช่องสายเสียงสำหรับการหายใจ เรามาดูตัวอย่างของเสียง voiceless ในภาษาอังกฤษกันนะครับ ครับ ได้แก่คำว่า peel ซึ่งจะมีเสียงอยู่นะครับ นอกจากนี้ยังมีเสียง t ในคำว่า ten เสียง k ในคำว่า keen เสียง ch ในคำว่า chin เสียง f ในคำว่า fine thin t h seen shine hat อย่างนี้เป็นต้นนะครับ และระบบที่3นะครับเป็นระบบการเปล่งเสียง ภาษาอังกฤษเรียกว่า articulatory system ซึ่งประกอบด้วยอวัยวะต่างๆ ได้แก่ จมูก ฟัน ลิ้น เพดานปาก และก็ริมฝีปากนะครับ อวัยวะเหล่านี้เป็นอวัยวะที่จำเป็นที่ช่วยในการสร้างเสียงพูดของมนุษย์นะครับ ทีนี้ต่อไปเรามาดูการสะกดคำและการออกเสียงภาษาอังกฤษนะครับ English spelling and pronunciation และซึ่งเป็นที่น่าสังเกตกันนะครับว่าบางครั้งเนี่ยการสะกดคำในภาษาอังกฤษ บางคำก็ไม่ได้แสดงเสียงตามที่ตัวมันสะกดเสมอไป ซึ่งทำให้เกิดปัญหาสำหรับผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2หรือเป็นภาษาต่างประเทศ ว่าตกลงจะออกเสียงอย่างไรกันแน่ เรามาดูตัวอย่างกันต่อไปนี้นะครับคำบางคำสะกดต่างกัน แต่ออกเสียงเหมือนกัน ตัวอย่างเช่น เสียงอุในคำเหล่านี้ตัวสะกดไม่เหมือนกันเลย ได้แก่คำว่า to to to blue shoe suit group grew และอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือเสียง e ในคำว่า see see seen receive thief amoeba machine aesop พวกนี้เป็นต้นนะครับ จะสังเกตเห็นว่าตัวสะกดไม่เหมือนกัน แต่ออกเสียงเหมือนกันนะครับ นอกจากนั้นนะครับ ยังมีคำบางคำที่สะกดเหมือนกัน แต่ออกเสียงต่างกัน เช่นเรามาดูคำต่อไปนี้นะครับ สะกดด้วยตัว A นะครับ แต่ตัว A ในแต่ละคำศัพท์ต่อไปนี้ออกเสียงไม่เหมือนกันเลย เช่นคำแรกคำว่า dime dime ออกเสียง a a dad ออกเสียงเป็น a father ออกเสียงเป็น a call ออกเสียงเป็น o sofa ออกเสียงเป็น a many ออกเสียงเป็น a จะเห็นว่าอักษร a ในแต่ละคำออกเสียงไม่เหมือนกันเลยนะครับ ตัวอย่างต่อไปนะครับตัวสะกด o กับตัว u ในคำต่อไปนี้ก็ออกเสียงไม่เหมือนกันเช่นกัน เช่นคำว่า out ออกเสียงเป็น out out through ออกเสียงเป็น u tough ออกเสียงเป็น u o d d ออกเสียงเป็น all และตัวสะกดต่อไปนี้นะครับตัวสะกดที่สะกดด้วย ove แต่ออกเสียงต่างกันเช่นกัน เช่นคำว่า move ออกเสียงเป็น u m o v e move love l o v e ออกเสียงเป็น a love drove o v e ของคำว่า drove ออกเสียงเป็น o นอกจากนี้ยังมีตัวสะกด เสียง ch ในคำต่อไปนี้นะครับ ก็ออกเสียงต่างกันเช่นเดียวกัน เช่นคำว่า shutter shutter คำนี้ ch ออกเสียงเป็น ch ในขณะที่คำว่า character ch เหมือนกัน แต่ออกเสียงเป็น character และคำว่า machine machine ก็ออกเสียงเป็นเสียง sh นะครับ นอกจากนั้นอักษร s ในคำต่อไปนี้ก็ออกเสียงต่างกันเช่นกันนะครับ เช่น s ของคำว่า sign sign อันนี้เป็น s แน่นอนนะครับ ต่อไปอีกคำหนึ่งคำว่า pleasure pleasure ตัว s ตัวนี้ออกเสียงเป็น j j j นะครับ อีกคำหนึ่งคำว่า resign resign ตัวนี้ตัว s ออกเสียงเป็น z z นะครับ นอกจากนี้ตัวสะกด e a ในคำต่อไปนี้นะครับ ออกเสียงต่างกันเช่นกัน เช่นคำว่า pleasure need ตัวแรกออกเสียงเป็น e ตัวที่สอง need e a ออกเสียงเป็น e นะครับ และท้ายที่สุดนะครับตัวสะกด th ก็ยังออกเสียงต่างกัน เช่นคำว่า thin thin ออกเสียง th แต่ในขณะเดียวกันคำว่า then สะกด t h e n เหมือนกัน แต่ออกเสียง t h เป็น the the then then อย่างนี้เป็นต้นนะครับ ครับกรณีต่อไปนะครับ อักษรสองตัว หรือมากกว่าสองตัว รวมกันแล้วออกเสียงเป็นเสียงเดียวนะครับเช่นคำต่อไปนี้นะครับ เช่นคำว่า these these ตัว t กับตัว h ออกเป็นเสียงเดียวคือเสียง the is ก็เป็น these physics physics ph รวมกันแล้วออกเสียงเป็น เสียงเดียวก็เป็น physics ship ship เสียง s กับเสียง h ออกเสียงเป็นเสียง เสียงเดียวก็เป็น ship deal ตัว e กับตัว a อยู่ด้วยกันเป็นเสียง e เสียงเดียวคือ deal ต่อไปคำว่า character character ch รวมกันแล้วเป็นเสียงเสียงเดียวนะครับ ต่อไปเสียง ch เช่นเดียวกันนะครับ แต่เป็นอีกคำหนึ่งแต่จะออกเสียงเป็นเสียง ch ch แต่ออกเสียงเป็น ch เช่นคำว่า chip chip นะครับ คำต่อไปคำว่า sack sack s a c k ตัว c กับตัว k รวมออกมากันแล้ว กลายเป็นเสียงเสียงเดียว sack แค่นั้นเองนะครับ คำต่อไปตัวอย่างคำว่า enough enough gh ที่อยู่ท้ายคำออกเสียงเป็นเสียงคล้ายๆ กับเสียง f นะครับ enough อย่างนี้เป็นต้น คำต่อไปตัว e สองตัว seem e 2 ตัวอยู่ด้วยกันก็เป็นเสียง e s e e m o 2ตัวคำถัดไปออกเสียงว่า food ออกเสียงเป็น u food ที่แปลว่าอาหารนะครับ และอีกตัวอย่างสุดท้ายคำว่า coat coat o กับ a อยู่ด้วยกันออกเสียงเป็น o o coat coat อย่างนี้เป็นต้นครับ แล้วก็ยังมีอักษรบางตัวนะครับ ที่เป็นอักษรที่ตัวเดียวแต่มีเสียงสองเสียงอยู่ในตัวเดียวกัน นั่นได้แก่คือคำว่าอักษร x สังเกตผมพูดว่า x จะมีเสียง กับเสียงอยู่ในตัวมันเอง อย่างเช่นคำว่า exit exit สะกด e x i t ตัว x ยังมีมีเสียงกับเสียง อยู่ในตัวมันเอง เราจึงออกเสียงว่า exit คำว่า six ที่แปลว่าเลข 6 ก็เช่นเดียวกันนะฮะ เวลาเราออกเสียงที่ถูกต้องจะต้องออกเสียงว่า six six ไม่ใช่ six แล้วก็เงียบไปเลยนะครับ ต้องเป็น six อย่างนี้เป็นต้นนะครับ ครับแล้วก็ยังมีคำบางคำนะครับที่มีตัวอักษรที่ไม่ออกเสียงที่เราเรียกว่าอักษรใบ้หรือ silent letter เรามาดูตัวอย่างต่อไปนี้นะครับ เช่นคำว่า core core คำต่อไปนี้นะครับเสียงที่ไม่ออกเสียงเราไม่ออกเสียงตัว p กับตัว s นะฮะออกเสียงว่า core เฉยๆคำว่า gnome gnome ก็เช่นเดียวกันนะครับเสียงที่ไม่ออกก็คือเสียง g sign ก็ไม่ออกเสียง g เช่นเดียวกัน hour hour ก็ไม่ออกเสียง h rhyme rhyme ก็ไม่ออกเสียง h คำว่า island ที่แปลว่าเกาะ island ก็เช่นเดียวกัน และไม่ออกเสียงตัว s บางคนเข้าใจผิดอักเสียงว่าเป็นไอซ์แลนด์อะไรพวกนี้ไม่ใช่นะครับต้องออกเสียงว่าอแลนด์นะตัว s ไม่ออกเสียง Wednesday Wednesday วันพุธเนี่ยนะครับคำที่ไม่ออกเสียงคือเสียงตัว d นะครับเราไม่ต้องออกเสียงว่า Wednesday นะเป็น Wednesday อย่างนี้เป็นต้นนะครับ make make คำที่ไม่ออกเสียงคือตัว e อักษรที่ไม่ออกเสียงคือตัวอักษร e นะครับนะครับคำว่า though though gh สุดท้ายไม่ออกเสียงเช่นกัน often often ที่แปลว่าบ่อยๆ ตัวที่ไม่ออกเสียง อักษรที่ไม่ออกเสียงคือตัวเสียงตัว t นะฮะ often นะครับ comb ก็ไม่ออกเสียงตัว b ไม่มี b นะครับ no เสียงไม่ออกคือเสียงอักษร k อ่านว่า no psychic อักษรที่ไม่ออกเสียงคือเสียงนี่ไม่ออกเสียงอ่านว่า psychic ไปเลยนะครับ calm calm เช่นเดียวกันตัว L ไม่ออกเสียง pneumonia pneumonia เสียงที่ไม่ออกเสียงก็คือเสียงนะฮะเสียงแรก cool cool พยัญชนะที่ไม่ออกเสียงก็คือเสียงนะคือตัว P นั่นเองนะครับ ตัวอย่างพวกนี้นะครับ เราเรียกอักษรที่ไม่ออกเสียงว่า silent letter ครับ